大家好สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ช่องขีดเขียนวันนี้นะคะ มาทักทายเพื่อนๆในยามเช้านะคะ ก็ขออนุญาต早上好你们起床了吗ก็ทักทายนะคะว่าตื่นกันหรือยังนะคะลุกจากเตียงกันหรือยังนะคะ เตรียมตัวไปทำงานวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้ว พรุ่งนี้ก็หยุดนะคะ ก็ช่องขีดเขียนก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะ คัดคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะ ขึ้นปกคลิปมานะคะก็จะเห็นตัวอักษรภาษาจีนอยู่ชุดหนึ่งนะคะ เป็นคำว่าจ้าชานตัวสร้างนะคะแอบไม่ได้ใส่พินอินให้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่คำแปลเนาะแต่วันนี้ก็จะมาเขียนให้เพื่อนๆดูในคลิปนะคะ เพื่อนๆก็อย่าลืมดูจนจบคลิปนะคะอีจิ้งเย่าขั้นเต้าขั้นเต้าจุยโฮ นะคะเรามาเริ่มคัดกันเลยนะคะ แต่วันนี้วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ทำเป็นพินอินมาให้แล้วก็ก็จะเขียนให้ดูนะคะ วันนี้ก็เขียนเตรียมไว้แล้วนะเรามาเริ่มคัดคำบนหน้าปกของคลิปกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ กดติดตาม แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะ หรือจะเซฟไว้ดูคราวหลังก็ได้นะคะคัดคำว่าใจนะคะ ตัวชันตัวเนี้ยจะคัดยากนะคะเพราะขีดเ็าจะเยอะนะนชัั้วช่างก็คือ บนโต๊ะอาหารนะคะขออนุญาตนะคะ ขยับตัวนิดนึง มีเสียงดังเข้ามารบกวนนะ มาเริ่มอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยนะคะ คำว่าสาวจืดนะคะ วันนี้อาจจะมีเงาเงานะคะ ต้องขออภัยนะคะ แอดไม่รู้ว่าแอดไปตั้งค่า คือตั้งกล้องมุมไหนนะ ถึงไม่มีเงา แต่วันนี้ดันมีเงานะคะ ปกติก็ไม่เห็นจะมีนะ สาวจืดแปลว่าช้อนนะคะ เริ่มคัดกันเลยนะคะตัวนี้คัดไม่ยากนะคะ ตัวต่อมานะคะ ชาจืนะคะ แปลว่าซ่อม นะคะอันนี้ยัง เขียนไม่สวยนะคะ อาจจะต้อง เขียนให้มันโค้งเส้นหน้านะคะ จะเขียนโค้งให้มันอ้วนๆกว่านี้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวลองเขียนใหม่นะคะแบบนี้นะคะตัวต่อมานะคะ แอร์ขอเขียนไปด้านข้างแบบนี้นะคะเผื่อเผื่อแอร์ใส่ซับ ให้นะคะจะได้ซับมันจะได้ไม่บางตัวอักษรจีนตอนเขียนนะคะควายจืดนะคะควายจืดคือตะเกียบเอ่อคือ ตะเกียบ นะคะควายจืดตัวนี้ควายเขียนควายคล้ายๆกันกับคำว่าควายที่แปลว่าเร็วนะคะแต่ว่าเขาจะมี น่าจะจูจื้อโถนะตัวนี้จำจำส่วนประกอบไม่ได้จำชื่อส่วนประกอบไม่ได้ แชร์ไปแล้วแต่ว่า แอดก็ลืมเองนะคะตรงนี้ตะเกียบนะคะ ต่อมานะคะ คำว่าเตาจือก็คือมีดนะคะ ตัวนี้เขียนไม่ยากนะคะมีดตัวต่อมานะคะ ชานเตาตัวนี้คือมีดสเต็กนะคะ ชานเตา ชาเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบเยอะนะคะ เราเขียนชุดที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะ ที่แปลว่า ถ้วยหรือชามนะคะ เพื่อนลองคัดตามดูนะคะ การฝึกคัดคำศัพท์นะคะ ก็จะช่วยให้เรานะคะจำคำศัพท์จีนได้มากขึ้นนะคะ ตอนที่เราพิมพ์พินอินนะ ในสมาร์ทโฟนหรืออะไรนะคะ ถ้าเราจำตัวอักษรจีนไม่ได้เนี่ย เราจะเลือกใช้คำศัพท์ไม่ถูกนะคะ ต่อมาคือคำว่าเปยเจอนะคะ ปจืดแปลว่าแก้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ตัวต่อมาเลยนะคะคำว่าฟ่านเฉานะคะ ฟ้านเฉาฟ้านเฉา ออกเสียงผิดนะฟ้านเฉา จะแปลว่าทัพพีนะคะ เสร็จแล้วนะคะ ต่อมานะคะคำว่า ทางเสานะคะ ทางเสาแปลว่าช้อนแกงนะคะ แปลว่าพวกน้ำซุป อะไรแบบนี้นะคะ เขาจะมีซานเตียนสุยขึ้นด้วยเห็นไหมคะ เป็นส่วนประกอบ ที่สื่อถึงน้ำนะคะ ตัวนี้คือ ทางเสาแปลว่าช้อนแกงนะคะคำต่อมานะคะ กงเสาอันนี้จำเป็นนะ กงเสา ยุคโควิดนะคะจะต้องมีช้อนกลางนะคะกงเฉา ชุดคำศัพท์ชุดนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะก็ขีดจะยังไม่เยอะนะคะจะคัดไม่ยากนะคะมันจะมีอยู่คำ ถ้าคำว่าชานที่แปลว่าอาหารนะตัวนี้นะคะจะคัดยากเพราะว่าขีดเขาจะเยอะนะคะ ตัวต่อมานะคะ ใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะ ก็จะมีคำว่าฉุยหูนะคะฉุยหู แปลว่ากาน้ำนะคะ คำว่าโปหลีเปย นะคะ โปหลีเปย นี่ก็แปลว่าแก้วน้ำนะคะ ก็จะเขียนยากนิดนึงยินเสียงปิดสวิตช์ไฟไหมคะ ห้องข้างๆนะคะ เขาคงได้ยินเสียงเราพูดอัดคลิปเหมือนกันนะ อันนี้เดานะคะเพื่อนๆ อันนี้ชวนคุยแบบเรื่องไร้สาระ ของเพื่อนข้างบ้าน ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนข้างบ้านไร้สาระนะคะ เป็นเรื่องไร้สาระที่เราเจอทุกวันสำหรับเราเองนะ ก็ทำยังไงคะ ทน โปหลีเปยนะคะ หลีตัวเนี้ย ปกติแล้วนะคะ ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะแปลว่าจากนะคะแล้วก็คำว่าเปยตัวนี้แปลว่าแก้วน้ำนะคะถ้าแอดขึ้นซับไม่ได้นะภาษาไทยไม่ได้นะอ่าหลุดเฟรมรบกวนเพื่อนๆนะคะ ก็ตั้งใจฟังแอดพูดคำแปลนะคะ เดี๋ยวก็จะใส่สติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะ ที่เป็น รูปแก้วรูปกา น้ำ รูปอะไรแบบนี้ให้นะคะ เพื่อนๆก็จะได้จำคำศัพท์แบบเป็นรูปภาพนะคะ จะได้ไม่มี ไม่มีไม่มีแต่ตัวหนังสือนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็จะตัดต่อใส่ให้นะคะแ้วลืมอีกอันนึงนะคะว่าผานจืดนะมันจะลืมได้ยังไงเนาะคำนี้มันคือจานนะคัดข้ามานะคะ จริงๆมันถ้วยแล้วต้องจานนะผานจืด คัดเร็วไปไหมคะ อีกรอบนึงเนาะเผื่อเพื่อนๆดูไม่ทันนะคะก็จุดตัวนี้แค่เขียนเส้นถึงตัวนี้ตรงๆก็สวยแล้วนะคะ เพื่อนๆลองลองเขียนตามดูนะ นี่นะคะ หรือบางคนจะเขียนแบบ ต่อเนื่องเลยแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือจะเขียนแบบสะบัดลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เขียนแบบนี้นะคะแอดเห็นบางคนบางฟอนต์นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจื่อตัวเนี้ยก็เขียนสะบัดเขียนแบบนี้มาก่อนแล้วก็เขียนตรง ๆ ก็มีนะคะอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วแต่เราฝึก แบบนี้ก็มีนะคะส่วนตัวแอดแอดชอบเขียนแบบนี้ แล้วก็เขียนให้โค้งๆ นิดนึงนะคะ แล้วก็เน้นตรงเส้นหิงเนี่ยให้มันตรงๆนะคะ ตัวจืดหรือคำว่าเหลือใช่ไหมคะ ถ้าเหลือเราก็ไม่มีขีดหิงก็แค่นี้นะคะใช่ไหมคะ หรือบางคนก็จะเขียนต่อเนื่องแล้วก็ขีดตรงๆมาอย่างนี้ก็ขีดถึงตัวนี้ตรงๆนะคะก็สวยแล้วนะ ตัวจืดนะคะเพื่อนๆลองคัดดูนะแอนก็คัดให้ดูเผื่อเพื่อนๆอยากจะฝึกคัดตามแบบไหนนะคะ ก็ลองดูนะคะบางคนก็จะเขียนแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยแบบนี้เหมือนแอดเขียนนะคะคัดจืให้ดูเพราะว่าคำศัพท์ชุดนี้มันจะลงท้ายด้วยจืเยอะใช่ไหมคะจืข快จืสาวจืชาจืใช่ไหมคะ แล้วก็จะคัดให้ดูเนี่ยโอเคนะคะ กินเวลามานานละตัวจืดนะคะ เพื่อนๆลองคัดตามดูนะคะคำต่อมานะคะ แอดเขียนตรงนี้นะคำต่อมาจะจบแล้วนะ น่าจะอีกสองคำสุดท้ายนะคะคำว่า ผิงจืดกับคำว่าจานจินจืดนะคะจานจินจืดแปลว่ากระดาษทิชเช็ดปากนะคะหรือทิชชู่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเขียนคำว่าเขียนพินอินให้ก่อนเนาะ เพราะเมื่อกี้เนี่ยชวนออกนอกเรื่องนอกราวไปนะคะ พิงจือแปลว่าขวดนะคะ แล้วก็ชานจินจือนะคะ ตัวนี้คือกระดาษทิชชู่นะเวลาเราเราไปที่ร้านอาหารจีนอะ่ะ เราจะต้องขอนะคะ ขอกระดาษทิชชู่เนาะ ใช้คำว่ายังไงดี 让我善金子可以吗ก็คือร่างวอนะคะหรือเกยวอนะเกยวอชานจินจือชิงเกยวอซานจินจือชานจินจือนะคะชิงเกยวอชานจินจือก็คือ ขอกรุณานะคะ หยิบกระดาษทิชชู่ให้ฉันหน่อยได้ไหมขอได้ไหมอะไรเงี้ย ก็ต้องมีสิ่งนิดนึงนะมาคัดผิงจือกันนะคะผิงจือแปลว่าขวดนะคะ ตนนี้เราก็จะมี เราก็จะมีคำว่าจืออีกแล้วนะคะ อืมคำว่าผิงคาดผิดนะคะเพื่อนเอาไหมนะ ตัวด้านหลังอะแอดจำผิดต้องเป็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะเข้ามาแล้วนะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอดด้วยนะคะ แล้วก็ดูคลิปให้จบนะคะพิงจืดนะคะแปลว่าขวดนะคะ ทีนี้มาคำศัพท์ชุดสุดท้ายนะคะของวันนี้ของคลิปนี้นะคะ ก็คือชานจินจือแปลว่ากระดาษทิชชู่นะคะกระดาษเช็ดปากนะ ก็ใส่ชานเขียนชานไปก่อนนะคะ ฝึกคัดบ่อยๆนะคะ เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราคัดตัวอักษรจีนสวยนะคะ หรือแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะ มันไม่มีวิธีอื่นใดอีกแล้วนะที่มันจะทำให้ เราคัดสวยขึ้นนะคะ มีแค่ฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกนะคะแอดก็ฝึกทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆแต่แอดก็ยังไม่รู้สึกว่ามันสวยนะยังมันยังคิดว่าแอดยังคิดว่ามันสามารถสวยกว่านี้ได้อีกนะคะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะคือซานจินจืกระดาษเช็ดปากนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ ได้เห็นการเขียนอักษรจีน ในแบบฉบับของช่องขีดเขียนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคำศัพท์ชุดนี้นะคะแล้วก็จะมาสรุปในส่วนตัวของแอดว่าตัวที่เขียนยากเลยสำหรับแอดเนี่ยคือคำว่าชันนะคะแล้วก็คำว่าหวานตัวนี้นะคะสองคำ ไม่สองคำด้วยอีกคำหนึ่งตัวนี้นะคะตัวหลีอันนี้นะคะเขียนยากสำหรับแอนนะส่วนตัวจืดไม่ยากนะคะเพราะว่าเขามีแค่ 2 ขีดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะคะจะชวนคัดคำศัพท์หมวดหมู่ของอะไรนะคะก็โปรดติดตามนะคะแล้วก็ใจเจียน